สวัสดีครับสองพระใหม่กับเน็กแฟน พระนะครับ คลิปนี้ผมจะมารีวิวพระปิดตารุ่นที่เป็นข่าวที่มีแสงสีเขียวอยู่ในเนื้อพระนะครับ ซึ่งเป็นพระปิดตารุ่นเงินล้านของหลวงพ่อทองสุทัศน์ศรีโลวัดั้นไล่พอปิดไฟก็จะมีแสงสีเขียวอยู่ในเนื้อพระ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเนื้อพระที่เป็นแสงสีเขียวที่ว่านั้นเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมได้รีวิวพระรุ่นปิตาเงินล้านของหลวงพ่อทอง สุทัศสีโลวัดบ้านไร่ไปแล้ว 1 คลิปนะครับ ซึ่งคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับ พระรุ่นที่เป็นข่าวกันนะครับว่า เวลาปิดไฟแล้วก็จะมีแสงสีเขียวอยู่ภายในเนื้อพระนะครับ ซึ่งพระรุ่นนี้นะครับ ที่ผมได้มานี่เป็นรายการลุ้นนะครับลุ้นเนื้อนะครับ เป็นรายการที่ 39 นะครับ จะมีแค่พระรุ่นนี้นะครับ ที่เรืองแสงภายในเนื้อพระเนี่ยก็จะมีแค่รายการเดียวเท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นรายการลุ้นนะครับ แต่ก็จะมีรายการแจกหรือเปล่าหรือรายการอื่นอีกไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นรายการลุ้นเนื้อเนี่ยนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 74 รายการด้วยกันนะครับ แต่รุ่นที่จะเรืองแสงในเนื้อพระเนี่ยจะมีแค่รายการเดียวนะครับ ซึ่งเป็นรายการที่ 4.39นะครับเป็นรายการที่39นะครับของรายการลุ้นนะครับ ซึ่งพระรุ่นนี้ซึ่งเนื้อนี้นะครับ ซึ่งเนื้อนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับ ฝังพลอยเสกซึ่งจะลุ้นนะครับเรืองแสงอยู่ด้วยกัน 998 องค์นะครับ จากจำนวนที่สร้างอยู่ด้วยกัน 1,304 องค์เท่านั้นนะครับ ซึ่งรุ่นนี้จะปลูกเสกอยู่ด้วยกัน 3 วาระนะครับ ซึ่งวาระแรกปลูกเสกด้วยหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับ แล้วก็ วาระที่สองนี่ ซึ่งวาระที่สองนี่ปลูกเสกที่วัดประดู่ชิมพลีนะครับ แล้วก็วาระที่สามนี่ปลูกเสกที่วัดบ้านไร่นะครับแต่ความมหัศจรรย์ที่เป็นข่าวนะครับ วารุ่นนี้พอปิดไฟแล้วนะครับ ก็จะมีแสงสีเขียวนะครับ ภายในเนื้อพระนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นแสงยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดูนะครับ นี่ผมจะไม่แกะซีนนะครับ ผมก็จะไว้เดิมๆแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาเราปิดไฟเนี่ย แสงจะเป็นยังไงนะครับ มาดูกันครับ เห็นไหมครับ เวลาปิดไฟเนี่ย เนื้อจะเป็นแสงสีเขียวนะครับ สวยเลยทีเดียวนะครับ ในรายการลุ้นมีแค่998องค์เท่านั้นนะครับ รายการที่ 4.39นะครับ แต่ไม่เคยลองสักทีนะครับว่าแสงจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับ แต่พอดีโชคดีนะครับ ได้มาแค่องค์เดียวเท่านั้นนะครับ ผมแบ่งเช่าบูชามาในราคาบวกนะครับ อยู่ 30 องค์นะครับ แต่ผมแกะมาได้โชคดีนะครับ ได้มา 1 องค์นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ได้มานะครับ ได้เนื้อที่มีแสงสว่างนะครับ วยเลยนะครับเงือนี้นะครับ สะท้อนแสงนะครับถ้าไปใส่กรอบแขวนนี่จะมองเห็นในเวลากลางคืนนี่ น่าจะสวยเลยทีเดียวนะครับถ้าแขวนไว้นะครับห้อยคอไว้นะครับไปอยู่ในที่มืดนะครับเดี๋ยวมาเปิดไฟเลยนะครับ ตอนนี้เนื้อที่เป็นเรืองแสงนะครับ ในกลุ่มของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับ ราคานี่ขยับ ราคานี่ขยับเกือบยี่สิบสามสิบเท่านะครับ จากราคาลุ้นนะครับลุ้นละร้อยบาทนะครับ ขึ้นมาเกือบองค์ละสองพันห้าถึงสามพันเลยทีเดียวนะครับณนะเวลานี้นะครับ ล่าสุดนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าอนาคตนี่จะขยับขึ้นไปถึงองค์ละสี่ห้าพันหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ราคาอยู่ที่สองพันห้าถึงสามพันบาทแล้วนะครับ ถ้าใครเป็นสมาชิกกลุ่มพระของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับ ถ้าเขาไปติดตามดูนะครับ เนื้อนี้จะเล่นกันอยู่ราคาประมาณนี้นะครับ 2,500ถึง3,000 บาทแล้วนะครับ ถ้ายิงมีตะกุดด้วยนะครับเลขสวยด้วยนะครับ 3,000 อัพแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็มีราคานะครับ ถ้าท่านไหนสนใจที่ชมคลิปนะครับ ถ้าอยากได้เอาไปบูชาเป็นเจ้าของนะครับ ก็สามารถทักเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับ หรือทักที่ไลน์นะครับ ID line fanpra com นะครับ f a n ขีด p r a c o m นะครับ ถือว่าสร้างน้อยด้วยนะครับ 998 องค์เท่านั้นนะครับ ที่เรืองแสงในรายการลุ้นเนื้อนะครับ ท่านไหนสนใจทักเข้ามาได้นะครับ ทักก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับ ใจจริงนี่ผมก็อยากจะเก็บไว้เหมือนกันนะครับ แต่รอเจ้าของที่แท้จริง มารับเอาไปดีกว่านะครับ ฝากกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ